อของงานวิชาการนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังประการนะครับในเรื่องของการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการของรัฐและที่ผู้บรรลุคือบัตรประชารัฐนะครับหรือยังไงเชิญท่านผอในการได้เลยครับเชิญครับ สวัสดีคับดิฉัน ารจังหวัดไม่ได้มาเพียงหน่วยงานเดียวหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทุกหน่วยงานมาหมดเลยนะคะ จะมีปปสกรุงไทยออมสินแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงการคลังประกอบด้วยสำนักงานสำนักาวนี้มาร่วมกันเพื่อที่จะมาชี้แจงรายละเอียดและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องโครงการของสวัสดิการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะว่าคุณสมบัติและรายละเอียดของแต่ละคนก่อนที่จะไปสมัครนั้นต้องพิจารณาตัวเองอย่างไรบ้าง เดี๋ยวจะมอบหมายให้ วยนักพิการมเป็นผู้เล่าให้พวกเราฟังว่าใครบ้างที่ควรจะมีสิทธิ์ไปลงทะเบียน รื่องนี้ในหมู่บ้านให้ทุกครัวเรือนได้รับทราบอาจจะต้องลงชื่อแต่ละครัวเรือนด้วยว่ารู้เรื่องนี้แล้วนะครับ เป็นเรื่องเพราะว่าท่านผู้ว่ามีนโยบายอยากให้เข้าถึงทุกครัวเรือนเลย ให้เขารู้ทุกครัวเลยนะครับว่ามีโครงการนี้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและอยากให้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้ามีคุณสมบัติให้มาลงทะเบียนกันนะครับสำหรับรายละเอียดของความจัดการ ผู้แทนของท่านทางจังหวัดนะครับท่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนไยของรัฐบาลก็จะมีอองสิงห์ทกศกรุงไทยนะครับเราลองฟังดูนะ เกิน18แล้ว แต่มีเพิ่มเติมตอนเลือกตั้ง นับวันที่1มกราคมพศ2547ใครเกิด หลังจากนี้เลือกตั้งไม่ได้ ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่ของเรานะเพิ่มขึ้นมาคือคนที่เกิดวันที่2 3 4 5 6มาจนถึงวันที่วันสุดท้ายของการเกิดรับเลือกตะเบียนไครรู้แก่ปุ๊บสมัครได้นะก็คือตัดวันที่เก้า ้าเดือนเป็นเดือนตุลาคมวันสุดท้ายส่วนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งท่าน คือคนเกิดวันที่หนึ่งมกราปีเจ็ดเกิดหลังจากนั้นสมัครได้นะครับเรื่องอายุเพียงนะครับอายุเพีแปดขึ้นไปส่วนต่างกว่านั้นต่างกว่านั้นอายุต่งกว่านั้นนะครับก็ลงทะเบียน พ่อแม่ไปลงทะเบียนก็ใส่ว่าเป็นลูก วิชันปแปดเป็นลูกคงจะเป็นของพ่อแม่ ก็ต้องมีสัญชาติไทยคนที่มีสัญชาติอื่นสมัครไม่ได้เชื้อชาติไม่เกี่ยวคือเชื้อชาติอื่นๆนะไทยจีนแร์ลาวเขมรเชื้อชาติอื่นได้หมดแต่ต้องมีสัญชาติไทยนะครับสมัครได้ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับ ถ้าเป็นข้าราชการท่านนายอำเสมัครไม่ได้ปลัดสมัครไม่ได้นะครับ แต่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัครได้แต่จะไปติดไปติดเงื่อนไขอื่น คือ มีรายได้เยอะนะครับก็คือติดอย่างอื่นนะครับ แต่ติดในการสมัครสมัครได้ทำไมเขาถึงไม่ห้ามไปเลย เพราะว่าในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ยากจนอยู่นีนะครับ เพราะว่าตามแนวชายแดนนั้นอ่ะ เพื่อความมั่นคง มีบ้านหรือบ้านก็เป็นหมู่บ้านได้นะครับ ที่แม่สองมีบ้านห้าหลังเป็นเป็นหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ก็คือเขาเขาที่ได้จากพระเทศไทยเขายังรักตัวอยู่เขามีสิทธิ์มาได้นะครับ อย่างรักตัวเราเป็นอย่างนักข่าวเราเป็นคนรวยแต่ที่พูดอาจจะมีคนจนนะผู้ใหญ่บ้านคือเพื่อนเราอยากอยากตัวอยู่มีสิทธิ์มาได้นะครับ พระสลับไม่ได้ เป็นพระสงฆ์ นักบวช ทุกศาสนาสมัครไม่ได้นะครับ นักโทษ นักโทษนี่เราเขียนไว้ครอบคุมผู้ต้องหาหรืออะไร จะเรียกว่านักโทษทุกอผูกต้งาสมัครไม่ได้ แต่เราไม่สามารถตรวจได้ตรวจได้เฉพาะคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำโดยพิพากษาจำคุกและศาลออกหมายขัง ผู้คุมนำตัวไปเข้าเรือนจำ อันนี้จะมีชื่อในกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นนักโทษเพราะนั้นเนี่ยมีโทษมาแอบคุกมาขึ้นมาอันนี้ตรวจเลย ส่วน คนที่โดนตำรวจไปจับขังในห้องขังนะอันนี้ยังไม่อยู่ในระบบของนักโทษอันนี้สมัครได้แต่ในนี้เขาเขาเห็นเขาเป็นนักโทษย รวมไปด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถภายในนั้นไม่สามารถตรวจได้เพราะว่าทุกอย่างไปหมื่อคืนนี้เราก็ลุกขึ้นปล่อยตัวมาเราก็หลับได้อันนี้นะนี่คือถึงเรื่องนึงนะครับ ส่วนบุคคลต้องห้ามเหล่านี้บางที เป็นผู้สมรสของท่านผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่เนี่ยครับ อาจจะมีสามีติดคุกอยู่เวลาสมัครงายไปสมัครสามีต้องเซ็นเซ็นชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวเข้ามารับรองความรถูกต้อง ต้องไปห้นักโทษที่เป็นทางเป็นชื่อมาด้วย หรือบางคนสามีเป็นหมวดไปหมวดเป็นพระสมัครไม่ได้ แต่เวลาภรรยาจะสมัครต้องไปให้เป็งนะครับไปให้ท่านท่านพระภิกษุเจ้าว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นสามีบุคคลนะครับ สมัครเป็นชื่อสำหรับอกแบตัวใหม่ครับอันนี้เกิด ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นพระสงฆ์เป็นการดีนะครับสมัครไม่ได้ครับกอบอกสมัครไม่ได้อันนี้ห้ามไว้บอกนั้นเองครับ และสติเรื่องไปถึงคือรายได้รายได้ไี่ไมีเกินหนึ่งแสนบาทรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินเข้ามาในบัญชีตรวจเจอหนึ่งแสนบาทขึ้นไปอันนี้จะไม่ได้ ไม่ไม่แตกหนึ่งแสนนะก็แตกหนึ่งแสนกับหนึ่งสตางค์จะตัวจเลยเพราะตรวจกับธนาคารต่างๆหลายธนาคารพบครับคือแล้วรายได้อื่นเฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแสนบางทีไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารอยู่ในระบบอื่นแต่เราตรวจกับครั้งนี้เข้มกว่าเดิมนะครับ มีเก็บรติหน่วยงาน รการปกครองกลายเป็นพ้ะิสุทธิไม่ตรวจจับนักพุทธกลายเป็นนักโทษไม่ตรวจกรมราชทัรเราจะตรวจวังสุกลงทะเบียนวันจันทร์วันพุทธเพุ่มฤหักวังสุกรทั้งวันทั้งศุกมีประเด็นนะใครสมัครมาก่อนหน้านั้นก็ตรวจวังสุกเพราะฉะนั้นคนสมัครแล้ว ให้ตรวจดูว่าตัวเองสถานะถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดมันจะเสียเวลาเช่นครอบครันเป็นคนโสด เพราะคนโสคนไม่มีครอบครัวนั้นสมัครในเว็บไซต์ได้ทาง้า เอกสารไม่ต้องสมัครเองอยู่บ้านได้คนโสดนะมักจะมักจะอยากสมัครโสนแบบนี้เยอะแต่บางครั้งพื้นที่เราเองพื้นที่ดาวคนร้าร้อนแสงมีเยอะคนต่างจังหวัดมาทำมาจรีงนี่มากมายนะครับเขาสมัครที่ไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่นี่เขาสะดวก มิตรรอกธนาคารก็มีทุกอย่างมันมีสทยก็กระกสอะไรพกสลับหน้าถ้าเขามาทำมากินทำมาค้าขายที่นี่แต่เห็นว่าไม่ย้ายมาเขามิสิทธิ์สมัครที่นี่นะครับส่วนคนที่มาชั่วคราวแนะนำให้ไปสมัครที่ท้องถิ่นของเขาที่เขาอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่ามาเที่ยวทำแค่การของวันแ็้ตลอดมาเพราะว่าเวลามีปัญหาต้องย้อนกลับมาที่เขาหครับ เอกสารใดๆก็ต้องมายื่นที่เท่าไหร่นะเพราะนั้นขอชื่อที่สะดวกนะครับเงินฝากที่เป็นแสนนะครับนี่เายได้สำคัญการผู้ซื้อบ้านผู้ซื้อบ้านเนี่ยไม่เกินล้านห้าผมที่พูดถึงว่าแต่ราคาเกินล้านห้าเนี่ยกระทรวงการมองว่าเป็นคนเลยไม่ใช่วเป็นตรงที่หลงทางมีคนจะมีศักยภาพของที่จะเลี้ยงตัวเองได้แม้ธุรกิจก็ไม่ถึงขนาดต่างนะครับ คือมีมีบ้านเป็นร้านค้าและก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่นัเงิกสดแล้ว ถ้าเวลาคุณู้บ้านก็ต้องมองแั่ภาพว่าคุณคู้ไปแล้วค้าคุณก็ต้องมีสัญยภาพมีเดือนมีรายได้จริงๆไม่ใช่เป็นแสนนะครับปีนึงนะเป็นแสนนะครับเขาจึงมองว่าคนกู้ซื้อบ้านได้ในราคาล้านค้าแต่คนมีรายได้เกินขนาดนั้น แล้วก็ซื้อรถก็ไม่เกินหล้านคนที่ขับรถเกินหล้านเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นคนที่ที่รายได้ก่อนนะฮะ มีเงินมีอะไรพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ทางคนทางจึงมองว่าเป็นคนไม่อับจนนะครับหรือไม่ได้ยากจนคนแก่อันนี้สำหรับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ยากจนธรรมดา เป็นสองอย่างคือยากจนคนแก่กับยากจนคนแก่อย่างแสนสาหัสต้องอย่างนี้เลย แต่แปลว่าเลยคุณแค่ยากจนที่เฉยใต้การลลง นลดลดเงินเดือนหรืออะไรพวกนี้คุณแค่เดือดร้อนเดือดร้อน คุณไม่ค่อยยากตัวตนแขนนครัคุณก็ที่แกทุกคนเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยแกตัวไม่ถึงได้คือว่าตรวจไม่เจออะไรตอนนี้ก็ตดตรวจตรวจน้อยที่ตรวจถึงสี่สิบเจ็ดหนงานเพราะฉะนั้นไม่รอดนะครับ แล้วก็เรื่องบัตรเครดิตคนที่มีบัตรเครดิตนั้น ตอนทำบัตรเครดิตนะเวลาคนมา รับสมัครเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีเงินเดือนห้าสนะคนที่สมัครได้คือคนที่มีเงินเดือนห้าฉะนั้นรายเดือนเขาเนี่ยที่เครื่องเรียกดูก็เป็นแป่เดือนนะครับอันเนี้ยเราคุณสันนิษฐานแค่สันนิษฐานว่าคุณมีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะทำไมก็คิดอย่างนี้นะคนนี้ไนที่คนธรรมดาจะบอกว่า อันนี้คนนี้ไม่ได้เป็นคนจากคนนะ มียี่สินคนมีสี่มีราได้ ส่วนที่มีทำยินถ้าเป็นบ้านเรือนเนี่ยเขาให้ละหนึ่งไร่ก็มีบ้านบริเวณบ้านเกือนไร่เนี่ยผมว่าไม่ไม่ยากตัวเพราะว่าอย่างนั้นนะส่วนคนที่มีที่ไร่ที่นาที่สวนก็ให้สิบไร่เรินสิบไร่ใครก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคนยากจนแล้วนะที่มีไม่ตรวนอะไรส่วนของที่มีเขาก็รอรอที่ธนาคาร ที่มีมาแล้วเกิดขึ้นนยท่านสามารถครอบครองได้เกือได้เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพคนนี้อับโดน่ะคือนี้ไม่อับโดนนะเขาดูอยู่ไม่เคยดูเราได้คหยนเดียวแต่ครับเขาดูละเอียดพอตัวสมรรถภาพคนที่สมัครแบบเดียวๆคือ ไม่มีครอบครัวสมัครแบบนี้ได้จะต้องมีเงื่อนไขดูง่ายๆสองอย่าง คือถ้าเป็นผู้หญิงมีลูกขึ้นไปนะมีลูกลูกยังอายุยังไม่ถึงสิบแปดหรือว่าสมัครแบบมีก็อบคัวที่มาที่พาลูกมาด้วยแต่ผมดูหน้าตาแล้วผมอาจจะไม่ใช่แม่ลูกกันเป็นคุณน้าเป็นน้องสาวของคุณแม่อะไรแต่ถ้าเป็นแม่ที่แท้จริงนะก็คือสมัครแบบมีครอบครัวการมีลูกไม่ไม่ต้องพูดถึงพ่อนะ พ่อมีวิธีไม่ต้องการถ้าเป็นผู้หญิงนะแค่มีลูกต้องมันจมีครอบครัวเพราะตัว เจอพ่อเด็กเวลาแจ้งเกิดเราจะมีได้่องประชาชนของแม่ ตัวเจอกระตุกตัวเจอแน่นอนถึงมีลูกไปเก็บพ่อไว้ที่ไหนตัวเจอหมด เช่น ก่อนจะมาอยู่กอางเนี่ยเคยไปถุกทิงกับผู้ชายที่จังเกิดื่นแล้วก็มีลูกแล้วลูกนั้นแม่เองไปเลี้ยงหรือคุณย่าเอาไปเลี้ยง แล้วตัวเองก็เป็นสาวโสดมีลูกการทำงานมาอะไรเป็นสาวโสดไม่มีลูกแต่เวลาลงทะเบียนแอบไปลงทะเบียนเป็น คนที่มีครอบครัวกันนะครับ ระบบคุณเจอครับคุณมีลูกแอบไว้ ที่บ้านเป็นคนนะอันนี้คุณมีเนี่ยอธิบายง่ายเพราะว่า เด็กที่ออกมาจากกลุ่มของตัวเองเนี่ยตัวนี้นะถือว่าเป็นลูกของผู้ชายต้องถ้าไม่ได้จกทะเบียน ต้องรับรู้พวกแกรู้ได้กฎหมายที่ภาค่าว่าตรงนี้เห็นพ่อนะครับ เป็นรู้เป็นแต่ในนี้มันรู้คนเลยขนาดว่า มีชื่อว่าเป็นพ่ตอนไปแจ้งเติดอะไรรับเป็นโทษครับแต่ท่านรู้ไหมยังไม่ยังไม่นัเพราะไม่สารที่ภาคษาก่อแต่ของเราเนี่ยมันรู้เลยขนาดนั้นว่าแค่มีชื่อในไปเตืวเป็นพ่อก็ถือว่เขาต้องเตืนเพราะว่า เวลาไปแจ้งเตัว นโอะไรแยกนโยอะไรละแยกความเป็นของอมตรวจเจอมัตรวจมันถูตรวจเจอครับเจอเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเอาบัตรประชาชนเด็กเข้ามาเครื่องเครื่องปุ๊บเอาลงทะเบียนเราเราไม่รู้ว่าเป็นพ่อเด็กผู้ชายคนนี้มีผูกหรือเ่าระบบตรวจเจอตองเด็กผมมันไม่ตอนเด็มีมุมยาวมากที่สุดแต่ไปตอนกลางคืนครับลงดีมันถูกทั้งวันก็ตรวจเจอ ไม่ถึงชั่วโมงเลยเขาก็ตรวจตรวจโครงการของกองนะครับว่าพอแม่ลูกเนี่ยตรวจเราศุกรเจอทุกเคสแล้วคราวนี้เราศุกรมาดีอะไรถูกไหมครับรับตรงเรียนต้อสี่ถึงห้าวันศุกรที่หนึ่งศุกร์สองศุกรที่สามศุที่สี่ต้องบอกทุกบ้านว่าความตรวจหรือตรวจหรือไมสมัครแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใครก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอมารู้ทีบอกคุณขาดคุณทุกวันนะครับอะไรสมัครไม่ถูกต้องลงทะเบียนนะมันต้องเสียเวลาดูใหม่ ช่นผู้หญิงอย่างที่ผมอธิบายว่ามีมีลูกเก็บเอาไว้โดยไม่แยกงอะไรพวกนี้เกิดเจอปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไปหาไปเกิดลูกมามาแนบมาอะไรก็ก็ให้ลูกเก็บมาถ้าลูกอายุเกินสิบขวบลูกต้องเป็นถ้าต่างกับสิบขวบนั้นแม่เป็นยังไงน้งตัดนี้เขาตัดที่สิบขวบเกินสิบขวบปุ๊บสิบขวบจะถึงสิบเจ็ดปีวันก็ไม่รู้นะสิบจะมีกว่าเนี่ย ลูกเป็นเองแล้วเป็นเป็นแทนลูกไม่ได้เกิดติดบัวนะแต่เกิดติดบปวมาถึงตัวมาต่างจากนั้นแม่เป็นเองได้ แต่ต้องมีเปเกินนะแม่ไปเกิดหรือบางคนมีบาดแผลแล้วเป็หมือนสิบห้า ตอนนี้มีบาดใช่ไนะครับก็ถ่ายจระไปาลูกก็เลียนลงที่กลองครับ ส่วน ส่วนอื่นนั้นนะครับ แต่ก็อธิบายหมดแล้วไปคิดว่ามีเรื่องสงสใยเรื่อง ารนอกเหนือจากนี้ได้ที่เรายังรออยู่ข้างนอกก็พักหนึ่งมีอะไรก็ถามได้เนื่องจากว่าทางอำเภอมีราชการหน้าอ่านผมก็มีเวลาร้อนด้วยแต่ว่าท่านมาถามเพิ่มเติมได้ ที่ด้านหลังครับถ้าเป็นที่สามารถให้ท่านได้ทุกเรื่องเกมครับ ขอบคุณมาก จะเข้าใจกันนะครับ ไม่เข้าใจเดี๋ยวพอนต้นขยายความให้อีกนะครับ เราก็จะเริ่มรับลงทะเบียนวันแรกก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนะครับวันที่ห้านะครับนะอีกเน่วยงานนึงครับของกรม